ต่อไปเราจะมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายกันค่ะ การเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุ เป็นการช่วยเหลือผู้สูงอายุในการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย และต้องมีการระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะหากเกิดการผิดพลาด อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ และบาดเจ็บได้ การจัดท่านอนสำหรับผู้สูงอายุ คือ 1. ท่านอนหงาย เป็นท่าสำหรับผู้ที่อ่อนเพลียไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ ให้ใช้แผ่นกระดานหรือผ้า มาวางไว้ปลายเท้าเพื่อให้สูงขึ้น 2. ท่านอนตะแคง ท่านี้จะช่วยให้น้ำหนักร่างกายตกลงบริเวณด้านข้าง ของลำตัวและสะโพก รวมทั้งช่วยในการลดการกดทับบริเวณช่วงหลังของร่างกาย ท่านอนหงายศีรษะสูง เป็นท่านอนที่จัดให้ผู้สูงอายุมีศีรษะสูง 60-90 องศา ท่านี้ช่วยให้ผู้สูงอายุหายใจได้สะดวกขึ้น การเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุจากเตียงไปรถเข็น นำรถเข็นตั้งทำมุม 45 องศากับขอบเตียง โดยดูว่าเมื่อผู้สูงอายุลุกขึ้นนั่งที่ขอบเตียงแล้ว รถเข็นจะต้องตั้งอยู่ทางด้านที่ปกติของผู้สูงอายุ ใส่ห้ามล้อรถเข็นและพับที่วางเท้าของรถเข็นขึ้นนำผู้สูงอายุลุกขึ้นนั่งห้อยเท้าที่ขอบเตียง โดยผู้ดูแลให้ความช่วยเหลือทั้งหมด เมื่อผู้สูงอายุลุกขึ้นนั่งเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ดูแลยืนอยู่ทางด้านหน้าของผู้สูงอายุ มือจับเข็มขัดหรือสายคาดเอวทั้งสองข้างของผู้สูงอายุ ให้มือข้างที่ปกติของผู้สูงอายุ เกาะอยู่ที่ไหล่ของผู้ดูแล ผู้ดูแลยกผู้สูงอายุขึ้นในท่ายืน พร้อมกับหมุนตัวผู้สูงอายุไปนั่งลงในรถเข็น เมื่อผู้สูงอายุนั่งเรียบร้อยแล้ว ให้ดันที่วางเท้าของรถเข็นลง พร้อมนำเท้าของผู้สูงอายุวางบนที่วางเท้า คำแรกนะคะ การเคลื่อนย้าย ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าอีโดอีโด แปลว่า การเคลื่อนย้าย ต่อมาคำว่านั่ง ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่าซูวาริมัสซูวาริมัส แปลว่า นั่ง ยืน ภาษาญี่ปุ่นจะใช้ว่าทัชิมัสทัชิมัส แปลว่า ยืน ต่อมาคำว่า นอนนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้ว่า เนมัสเนมัสแปลว่า นอนค่ะ ถัดมาคำว่า นอนหงายนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่าอาโอมุเกนิเนมัสอาโอมุเกนิเนมัสแปลว่า นอนหงายค่ะ ถัดมานะคะคำว่า นอนตะแคงภาษาญี่ปุ่นจะใช้ว่าโยโกมุคินิเนมัสโยโกมุคินิเนมัสแปลว่า นอนตะแคงถ้านอนคว่ำนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้ว่าอุซึบุเซนิเนมัสอีกครั้งนะคะอุซึบุเซนิเนมัส แปลว่า นอนคว่ำค่ะ ถ้าเราจะบอกว่า นอนผิดท่านะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้ว่าเนจิกาเอมัสเนจิกาเอมัสแปลว่า นอนผิดท่า ถัดมาคำว่า เตียงนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่าเบตโตะเบตโตะก็มาจากคำว่าเบสนั่นเองนะคะ ถัดมาคำว่ารถเข็นนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่า คุรุไมสึคุรุไมสึแปลว่ารถเข็น ถัดมาคำว่า หมุนนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่า มาวาชิมัสมาวาชิมัสแปลว่า หมุนค่ะ ถัดมาคำว่า ศีรษะนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่าอาตมะอาตมะ แปลว่า ศีรษะค่ะ คำถัดมานะคะคำว่าหลังหลังในส่วนนี้จะหมายถึงช่วงเอวหรือว่าช่วงสะโพกนะคะ ใช้คำว่าโคชิโคชิแปลว่า หลังในช่วงเอวหรือว่าช่วงสะโพกค่ะคำสุดท้ายนะคะ การหายใจ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าโคคิวโคคิวแปลว่าการหายใจค่ะ